Phytonew Tear Day Cream Facial Whitening อันนี้เป็นตัวตัวที่จะไว้ทาตอนเช้านะคะ สูตรตัวนี้ Phytonew Tear Facial Whitening Gel ตัวนี้ไว้ทาก่อนนอนนะคะมันจะมีสองตัวใช้คู่กัน ถามว่ามีสรรคุณอะไรบ้าง ตัวนี้จะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ ฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรอยซิ้วรอยรอยแผลเป็นบางๆนะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยจะต้องถ้าจะให้ดีนะทางทางแบรนด์เขาเนี่ยบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยสองตัวนี้ควรที่จะใช้คู่กันใช้คู่กัน ประมาณประมาณ2อถึงสอาทิตย์นะคะแล้วก็จะให้ดีคือเดือนหนึ่งคือจะเห็นผลดีที่สุดก็วิลาก็จะใช้ประมาณ2อสาอาทิตย์นะคะเดย์ครีมเดย์ครีมไฟโตนิวเทียเดย์ครีมเฟเชียลวันที่นี่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของครีมทาฟ้าสุดกลางวัน ซึ่งตัวเนื้อครีมเนี่ยจริงจะเป็นเนื้อวิปครีมนะคะ จช็คได้นะคะชุดเบอร์ที่จุแจ้งหรือเราจะเอาขึ้นให้รอบหนึ่งนะคะทุกความมั่นใจของทุกคนตัวนี้นะคะเราจะเป็นตัวเก็บออกาก็จะเป็นก็จะมีอีกชั้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นวิปครีมวิปครีมตัวนี้จะเป็นแป้งเป็นน้ำดู ไปเย็นเขาจะมีความรู้สึกเย็นเย็นนี่เนี่ยจะสามารถป้องกันการใส่ UVA และ UVB ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีนะใช้คู่กันกับตัวนี้ดูไฟตัวนิวเทียไฟตัวนิวเทียไว้ให้นนิ่งเจลตัวนี้จะเป็นตัวหากลางคืน แต่ก็คือก็คือช่วยในเรื่องลดรอยสิวลดฝ้ากระสิวจุดต่างๆนะคจะเปิดตัวนี้ให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวกลางคืนนะคะก็เช่นกันก็จะมีแม่นหลาอันอันี้เนื้อจะละเอียดกว่าเป็นเนื้อเจลคือเป็นเนื้อเจลนะคะอาจารย์จะลองที่หลังให้ดู Me too. ra xuống sườn đuôi vậy mấy lần mấy lần ha để gì nữa đừng có nó không ดีก็มาสองทีเราจะทำจะกันว่าจะเป็นอย่างไรได้ขอไปลองใช้ก่อนนะคะค่ะได้กลับมาแล้วนะคะกับเรื่องต้มยำนะคะกับครีมทุกครีมไฟัตนี้เชื่อมนะคะไฟัตนี้เทื่ยมตัวหวานไนทครีมตัวเบครีมนะคะอันนี้เวลาได้ลองใช้มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะก็ดูหน้าก็ดีขึ้น ทีหมดนะคะ แต่เวลาเวลาคิดว่ามันดีขึ้นแล้วก็รูขุมขนก็กระชับขึ้นด้วย รูนอนก็จางลง ก็ผิวหน้าดีขึ้น รอยฝ้ากระจุดด่างดำก็ลดลงนะคะก็ลองมาเน้นย้ำอีกทีนึงว่าจุดเด่นคีมเนี่ยสามารถป้องกันริ้วรอยจุดด่างดำสามารถป้องกันริ้วรอยจุดด่างดำได้แล้วก็เป็นตัวเป็นตัวป้องกันสำหรับในตัวนะคะ สภาพผิวให้ผิวกระจ่างใสด้วยมันก็จะไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์สารเล่นขาวใดๆนะคะก็เช่นกับตัวนี้ไฟโตนิวเทรียนนะคะตัวเจลตัวกันงคืนนะคะ ตัวนี้จะช่วยในการบำรุงนอกจากจะสามารถลดริ้วรอยก็กราจุดด่างดำได้แล้วเนี่ยตัวนี้จะบำรุงด้วยคือจะรู้สึกได้เลยว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะนิ่มทำให้ดูผมตื้นขึ้น ตรงนี้ อาจจะไม่มีจะไม่มีสารกันแดดผสมสมสารกันที่จะมีผสมก็คตัวนี้แต่ว่าถาส่ตัวนี้ใช้ได้กับใช้ได้ทุกสภาพผิวรวมถึงคนที่รวมถึงคนที่มีผิวที่บอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะไม่มีตัวพาราเบนไม่มีตัวพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช้ได้เลยที่เราจะใช้ดูกับหน้าวิลากันเนาะคราวที่แล้วยังไม่ได้ลองที่หน้า ให้ดูเนี่ยตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมเนื้อวิปครีมนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะนุ่เลยจะรู้สึกเย็นก็ซึมเข้าผิวไว้ไม่แบบไม่กองไม่มาแบบเหมือนพอกที่ได้นะคะแบบเหมือนคืนกันแดบทั่วไปนะคะทางตัวดูก็คืนกระแดดในตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะ ็จะแค่ชุ่มฉ่ำไม่ได้ฟันอะไรนะนี่คือตัวเดย์ครีมนะคะอันนี้ให้ดูชัดๆแล้วก็ส่วนตัวเพชรไฟโดนิวเลีนเรเช่อว่าท่นี่เจลตัวเจลเนี่ยเขาใช้สำหรับกลางคืนนะคะจะเป็นเนื้อเจลค่อนข้างที่จะละเอียนนะคะจะรู้สึกว่าสดชื่นทันทีเลยที่ใช้ เป็นคข้างๆมีซอ์หอมไม่ได้แบบไม่ได้มีน้ำหอมหอมแต่ว่าจะเป็นกลิ่นของพืชที่ใช้ที่ใช้ในตัวในตัวครีมของแต่ละชนิดนะคะ กลิ่นก็จะกลิ่นละมุนนิดๆนะคะไม่ค่อยมีกลิ่นแรงเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติสองตัวก็จะค่อยมีกลิ่นหอมให้ได้กลิ่นกันนะคะดูน่าชมนี่เป็นตัวเดย์ครีม ันนี้ไม่มีสำเร็จหน้าเลยนะก็สำหรับทูสเย็นสไลด์ลงหน้ามากนะคะตัวนี้ก็ต้องลองใช้แต่ว่าวิธีแนะนำว่าตัวที่จะลองใช้ 14 วัน เพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีตัวเร่งว่าใช้หนึ่งวันได้ผลปุ๊บมันไม่ใช่นะคะตัวนี้คือสารสกัดเขาจะเป็นธรรมชาติแล้วก็อ่อนโยนกับผิวมากเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้14วันขึ้นไปแล้วคุณจะเห็นผลทันที้วคุณจะเห็นผล เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกนักของคุณอย่างชัดเจนนะคะยังไงเราเดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่างๆเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ส่วนคลิปนี้เวลาขอลาไปก่อนนะคะ แล้วยังไงเพื่อนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ดีๆมา เวลาจะมาแนะนำพี่อีกชวนชวนใครยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์อย่าลืมกดให้เวลาด้วยนะคะด้านล่างอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วย เวลาก็จะมาแชร์ให้ดูกันอีกนะคะ ไปละค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ